我曾经等过你，因为我也相信。สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับพี่กวานซายสลอนะคะ พี่ๆจ๋ากลับมาแล้วจ้า วันนี้พี่กวานก็พาทุกคนมาอยู่ที่อปแปะนะคะทุกคนค่ะมาเรามาลุยกันเลย วันนี้เราก็อยู่กับพีเเจ็ดดแปก้าเก้านะคะ เอ่อยิงนุชเอ้ย พี่กวานลืมแนะนำโปรนะคะทุกคนแค่ทุกคนกดไลค์คลิปหญิงนุช5 5คลิปนะคะ แล้วก็กดติดตามนะคะ แคปหน้าจอส่งให้แอดมินทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีค่ะ เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาค่ะมาถึงหนูยิง เอ่อพี่ก็ขอซื้อเลยละกันนะคะทุกคนซื้อไปก่อนนะคะ อันนี้ก็ กำไรของหญิงนุชที่เล่นจากเกมที่แล้วนะจ๊ะพี่พี่สามาซื้อไปเลย50 บาทนะคะ ทุกคนคะแล้วก็มันลุ้นอีกแล้วว่าเราจะจะหมุนหรือไม่หมุนนะคะ ซื้อทีไรกลัวแบบตกดำทุกทีหญิงนุชชอบแบบว่าชอบเอาเยอะอะเอาสักแบบข้างล่าง20ข้างบน12ไหมอย่างนี้ดีไหมยังไงก็กำไรหน่อนๆเรามีทุนอยู่ 690 บาทนะคะ ทุกคนขาแต่ หถ้าหมุนเร็วอย่างเงี้ยจิตใจจิตคอ จิตคอจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไรเลย โอ้โหหยุดเอ้ย หมุนนานๆเนี่ย ใจคอบ่ค่อยดีเลยเด้อแม่เด้อ นั่นค่อยว่าแล้วไงพ่อบอดซื้อบอดซื้อขอหมุน ขอเบ็ดสักสองบาทแล้วกันสามสิบหมุนก่อนทุกคนค่ะบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว ตกดำเสีย 50 บาท เราไม่ได้ทุนหนาไงทุกคน เราเล่นแบบทุนแบบน่ารักขี้ขู่อนุเนะนะเออข้างนอกก็แตกดี เอ้ยสวยงามอือหือชิงไม่เข้าแถวสองนะไม่เอ้ยเสียงพี่ก็กำลังกลับมาแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะวุ้แตกดีนะ ทุกคนนะโอ้โหมาซองแดงมาอือหือซองแดงมาแถวหนึ่งซองแดงมาแถวหนึ่งแม่โอ้โห แปะต้องง่วงบ้างแหละวันเนี้ยไม่ง่วงเดี๋ยวอายานอนหลับให้กินเลย เดี๋ยวนี้แปะไม่ค่อยง่วงเลยไม่ค่อยนอนเท่าไหร่เลยนะแปะนะ เราไม่หวังกำไรสูงนะคะทุกคนค่ะไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคแล้วเด้อแม่เด้อเราแบบเอากำไรจุ๋มจิ๋มพอแล้วนะ เพื่อที่จะไปเล่นเกมอื่นเด้อเผื่อมันฟุกเข้าเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเสียดายชิงหไม้สุดท้าย เป็นไงเอาซื้ออีกสักรอบซื้อแบบ ใจบ่ค่อยดีเท่าไหร่เด้อ ไป เบรกกั้นหายใจเลยนะทุกคนนะ มาอีกแล้ว เห็นไหมเออซื้อทีไรเป็นอย่างนี้ทุกที ไม่หมุนเลยดีกว่าไหมอื เอาทุนคืนก่อนร้อยหนึ่งเมื่อกี้ที่หายร้อยห้าสิบอ่ะกระตาเนี้ย ไม่หมุนเฉยๆนี่แหละทุกคนเอ้ยดูซิมันจะเป็นยังไงประทัดเข้ามาหน่อย โอ้โหประทัดไม่เข้า อือหือ แม่18บาทเองเด้อแม่เด้อชิง เออ โอ้โห ไม่หมุนดีกว่าไหมทุกคนนะเอาตามมีตามเกิดยังแบบว่าพอได้แบบลุ้นความเป็นจริงหน่อย ถ้าเสี่ยงโชคแล้วโอ้โห ตกดำตกดำอย่างเงี้ยไม่มีกำลังใจเลยเด้อ โอ้โห หมดแล้วนะจ๊ะแม่จ๋า85บาทยังเออโอเค อยู่นะแม่นะ เอาไงอีกสักรอบไป หลับตาเลยนะจ๊ะเนี้ยยิงนุชขอหลับตาเด้อแม่เด้อไป ทำไมดิฉันไม่หมุนข้างบนบ้างวะ เดี๋ยว รอบหน้าก่อน โอ้โหใจร้ายมาก อหมุนข้างบนก่อนแล้วกันเด้อข้างบนเอาี่ก็พอหรือมันอยากไปสิบหกวะทุกคน ไปว้าเลยเโอ้ยท่านผู้ชมครับ เป็นร้อนๆ หนาวๆนะนี่นะ อากาศไม่ดีหรือว่าทรงไม่ดีโว้ยโอ้ขอเบ็ดสามบาทแล้วกันทุกคนพอละพอละ ทุนเข้าไปแบบอืมให้มันฟุกเข้าเองแล้วกันเด้อ เข้าก็เข้าเด้อ แปะเด้อ อ่าอีกตัวเดียวเออมาว่ะเอาไงดีทุกคนหมุนไม่หมุน ขอสสสิิบองบสองพอแปะ หนูขอสสสิิบองบสองพอ จริงๆนะ หยุด อ่ะข้างบนก่อน โอ้โหทำไมไม่หมุนเลยกุซสาแปะให้แล้วเออต่อต่อไปเนี้ยหนูจะไม่หมุนเลยแปะ หนูสัญญา อุตส่าห์แปะให้แล้วอ่ะ อย่างนี้แหละ โลกมันเป็นอย่างนี้แหละ ก็ได้ต่อทุนชีวิตแล้ว หายไปครึ่งนึงแล้ว เอลงมา โอ้โหโอ้โหมาว่ะ มา หนูจะไม่หมุนแล้วค่ะทุกคนค่ะ หนูจะไปอย่างนี้เลย ไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแปะนะ โอ้โห ่ะแถวเดียวแถวเดียวตลอดเลยแปะเอ้ย โอ้โห ทุกคนค่ะ ไม้สุดท้าย โอ้โหน้ำตาเช็ดหัวเข่าอีกตั้งสามสิบหมุนดู โอ้โหสามตัวอีก้ว โอ้โห สามตัวอีกแล้วแปะใจดีกับหนูสักวันเถอะแปะ เอ้ย ือประทัดเข้ามาหน่อย เอออถ้าซื้อนี่ร้อยห้าสิบบาทเลยนะ ไป เฮ้ยทำใจบ่ได้เด้อทำใจบ่ได้ โอ้เสียวมากดตูดแล้ว เด้อ ตอนเนี้ยกำไรที่ฉันสะสมมา มันหายไปในแวบตาที่ฉันจะไม่หมุนข้างบนนะคะ ถ้ามันได้ถ้ามันได้ที่ฉันจะไม่หมุนข้างบน ไปแปดหมุนพอ โอ้ยหัวใจอีโอ้ยอีเป็นจะแตกสลายแล้วแม่ โอ้โห ไม่มีอะไรเข้าเลยอุตส่าห์ได้ยี่สิบคูณได้ยี่สิบคูณนะแม่ เอ้ย ทุนตั้งหกร้อยเก้าสิบหมายทำยังไงถึงจะได้คืนมา โอ้โหประทัดอะ ต่อชีวิตหน่อย ต่อชีวิตยิงมุดหน่อยเออเออแม่โอ้โหยิงมุนสุดท้ายอืเกือบเอาชีวิตมารอดได้ไหมเด้อไปสูตรเดิม คือกูว่าแล้ว ไอ้ แม่ ย้อยอหมดตัวหมดตัว มาแปะทีไรนี่บันไลทุกที เจ็บไม่เคยจำไง ช้ำก็คือเราไง ประเด็นอะ โดมันทำโอ้ย ไปทุกคน เหลือแต่ตัวกับหัวใจละตอนเนี้ย แปะผิดหวังตลอดเลยอ่ะ หมดแล้วอ่ะแปะ เฮ้ย ขอบคุณค่ะ หมดแล้วค่ะแปะค่ะพักก่อนยาวๆเลยนะแปะนะ 690 บาท ดิฉันไปหมดแล้วนะแปะนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆ ปังๆ นะคะ สวัสดีจ้า